ที่ 33 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ วัตถุประสงค์นะคะ เพื่อศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปแบบต่างๆ แบบที่1นนะคะ เป็นการหาปริพันธ์ของ sin ยกกำลัง mx คูณกับ cos ยกกำลัง nx เทียบตัวแปร x นะคะ ถ้าเผื่อว่า n เป็นเลขคี่นะคะ เราจะใช้การเปลี่ยนตัวแปรให้ u เท่ากับ sin x และถ้า m เป็นเลขคี่เราจะให้ u เท่ากับ cos x นะคะ ถ้า m และ n เป็นเลขคี่ทั้งสองตัวเลยนะคะเราก็จะให้ u คือตัวไหนก็ได้นะคะระหว่าง u เท่ากับ sin x หรือ u เท่ากับ cos x ส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาช่วยในการหาปริพันธ์นะคะกรณีที่ m และ n เป็นเลขคู่ทั้งสองตัวเลย เราก็จะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาเปลี่ยนก่อนนะคะ มาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างหนึ่ง จงหาปริพันธ์ของ sin ยกกำลัง 2x คูณ cos ยกกำลัง 3x dx นะคะ จากโจทย์เนี่ย เมื่อ n เป็นเลขคี่นะคะ เราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะ n ของเราเนี่ยเป็นเลขคี่ เราก็เลยจะกำหนดให้ u เท่ากับ sin x เรามาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ จะได้ du เท่ากับ cos x dx จัดรูปก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนด้วย cos x du เท่ากับ dx นะคะ หลังจากนั้นเราจะนำทั้งหมดนี้นะคะ แทนกลับไปที่โจทย์ ก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ u ยกกำลัง 2 คูณกับ cos ยกกำลัง2 x du นะคะแล้วเราก็จะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตริโกณมิติมาช่วยนะคะ เปลี่ยน cos ยกกำลัง2 x ให้เป็น 1 ลบกับ sin ยกกำลัง2 x นะคะเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ u ยกกำลัง 2 คูณอยู่กับในวงเล็บนะคะ1ลบกับ sin ยกกำลัง2 x du หลังจากนั้นนะคะเราก็จะหาปริพันธ์นะคะจะได้เป็น u ยกกำลัง3ส่วน 3 ลบ u ยกกำลัง 5 ส่วน 5 บวกค่าคงที่ 4 แล้วเราก็จะแทน u เท่ากับ sin x กลับลงไปนะคะคำตอบของเราก็จะเป็น sin ยกกำลัง 3x ส่วน 3 ลบ sin ยกกำลัง 5x ส่วน 5 บวกค่าคงที่4นะคะตัวอย่างที่ 2 นะคะจงหาปริพันธ์ของ sin ยกกำลัง 2x คูณ cos ยกกำลัง 2x dx วิธีทำนะคะ เราจะเห็นว่าทั้ง sin แล้วก็ cos ยกกำลังเลขคู่ทั้งสองตัวเลยนะคะ เราจะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาแปลงนะคะ นั่นก็คือเราจะแปลง sin ยกกำลัง 2x ให้เป็น1ลบ cos 2x ส่วน2แล้วก็ cos ยกกำลัง 2x เนี่ยเราก็จะแปลงเป็น1บวกกับ cos 2x ส่วน2นะคะจัดรูปแล้วเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน4 ปริพันธ์ของ 1 ลบกับ cos 2กำลัง2 2x dx นะคะ ซึ่งตรงนี้เราก็ยังเห็นว่า มันยังมีตัวที่เป็นกำลังเลขคู่อยู่นะคะ คือ cos ยกกำลัง2 2x เราก็เลยต้องแปลงอีกรอบหนึ่งนะคะ โดยการให้ cos ยกกำลัง2 2x มีค่าเท่ากับ 1 บวกกับ cos 4x ส่วน2นะคะ เราก็จะจัดรูปนะคะ แล้วเราก็แยกหาปริพันธ์ออกมานะคะ ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน4 คูณอยู่กับปริพันธ์ของเศษ1ส่วน2 dx นะคะ ลบด้วยปริพันธ์ของ cos 4x ส่วน 2 dx เราก็แยกหาปริพันธ์เลย เมื่อเราหาปริพันธ์แล้วนะคะ ก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ เศษ1ส่วน4 คูณอยู่กับเศษ1ส่วน2 x ลบไซน์ 4x ส่วนด้วย 8 บวกค่าคงที่ c ค่ะ แบบที่2นะคะ การหาปริพันธ์ของแทนยกกำลัง mx เศษยกกำลัง nx dx นะคะ ถ้า n เป็นเลขคู่ เราจะเปลี่ยนตัวแปรเป็น u เท่ากับ tan x ถ้า m เป็นเลขคี่เราจะเปลี่ยนตัวแปรให้เป็น u เท่ากับเศษ x นะคะ และจะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาช่วยในการหาปริพันธ์ด้วยค่ะ มาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างที่ 3 นะคะ จงหาปริพันธ์ของ tan ยกกำลัง 2x คูณกับเศษยกกำลัง 4x dx นะคะ วิธีทำ เราจะเห็นว่ายกกำลังเลขคู่ทั้ง 2 ตัวเลยนะคะ เราก็เลยกำหนดให้ u ของเราเท่ากับ tan x เสร็จแล้วเราก็จะมาหาค่าเชิงหนูพันนะคะ ได้เป็น du เท่ากับเศษยกกำลัง 2x dx นั่นก็คือ เศษ 1ส่วนด้วยเศษยกกำลัง 2x du จะมีค่าเท่ากับ dx นะคะ เราก็จะนำทั้งหมดนี้นะคะ แทนกลับลงไปที่โจทย์ จะได้เป็น ปริพันธ์ของ u ยกกำลังสองคูณอยู่กับเศษยกกำลังสอง x du นะคะ ใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติอีกรอบหนึ่งนะคะ จะได้เป็นปริพันธ์ของ u ยกกำลังสองคูณอยู่กับ 1 บวกแทนยกกำลังสอง x du แล้วเราก็จะแทน u เท่ากับแทน x ลงไปนะคะ จะได้เป็นปริพันธ์ของ u ยกกำลังสองคูณอยู่กับ 1 บวก u ยกกำลังสอง du หลังจากนั้นนะคะ เราก็จะหาปริพันธ์นะคะ จะได้เท่ากับ u ยกกำลัง3ส่วน3บวก u ยกกำลัง5ส่วน5บวกค่าคงที่ c นะคะ เราจะแทน u เท่ากับ x กลับลงไป สุดท้ายนะคะ เราจะได้คำตอบก็คือ แทนยกกำลัง 3x ส่วน3บวกแทนยกกำลัง 5x ส่วน5บวกค่าคงที่ c ค่ะ มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ ตัวอย่างที่ 4 จงหาปริพันธ์ของแทนยกกำลัง 3x คูณเศษยกกำลัง 3x dx วิธีทำนะคะ เราก็จะกำหนดให้ u เท่ากับเศษ x หาค่าเชิงอนุพันธ์จะได้ du เท่ากับเศษ x คูณกับแทน x dx นะคะ นั่นก็คือเศษ1ส่วนด้วยเศษ x แทน x du จะมีค่าเท่ากับ dx เราก็จะนำทั้งหมดนี้นะคะ แทนกลับไปที่โจทย์ จะได้เป็นปริพันธ์ของแทนยกกำลัง 2x คูณเศษยกกำลังสอง x du นะคะ ใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาช่วยนะคะ เราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของเศษยกกำลังสอง x ลบหนึ่งคูณอยู่กับเศษยกกำลังสอง x du นะคะ แทน u เท่ากับเศษ x กลับลงไป เราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ u ยกกำลังสองลบหนึ่งทั้งหมดคูณด้วย u ยกกำลังสอง du หาปริพันธ์นะคะ ก็จะได้เป็น u ยกกำลัง 5 ส่วน 5 ลบ u ยกกำลัง3ส่วน 3 บวกกับค่าคงที่ c นะคะแทน u เท่ากับเศษ x กลับลงไปนะคะก็จะได้คำตอบคือเศษยกกำลัง 5x ส่วน 5 ลบด้วยเศษยกกำลัง 3x ส่วน 3 บวกค่าคงที่ c ค่ะกรณีที่3นะคะเป็นการหาปริพันธ์ของคอร์ดยกกำลัง mx คูณอยู่กับโคเศกยกกำลัง nx dx นะคะเมื่อ n เป็นเลขคู่ เราจะเปลี่ยนตัวแปรให้เป็น u เท่ากับ cot x เมื่อ m เป็นเลขคี่เราจะเปลี่ยนตัวแปรให้เป็น u เท่ากับ cosec x นะคะและเราจะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาช่วยในการหาปริพันธ์นะคะมาดูตัวอย่างที่5กันเลยนะคะตัวอย่างที่ 5 จงหาปริพันธ์ของ cot ยกกำลัง 3x คูณกับ cosec x dx วิธีทำเราก็จะกำหนดให้ u เท่ากับ cosec x นะคะ มาหาค่าเชิงหนูพันจะได้เป็น du เท่ากับ ลบ cosec x คูณ cot x dx นั่นก็คือพอเราจัดรูปแล้วนะคะ ก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนด้วยลบ cosec x คูณ cot x du จะมีค่าเท่ากับ dx นะคะ แทนทั้งหมดกลับลงไปที่โจทย์เลย ก็จะได้เป็นลบปริพันธ์ของ cot ยกกำลัง 2x du เสร็จแล้วเราก็จะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะ ก็จะได้เป็นลบปริพันธ์ของโคเสกยกกำลัง 2x ลบ1 du นะคะ แทนกลับไปอีกนะคะ คือ u เท่ากับโคเสก x เปลี่ยนไปอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้เป็น ลบปริพันธ์ของ u ยกกำลัง2ลบ1 du คราวนี้เราก็จะอินทิเกรตได้เลยนะคะ จะได้เป็น ลบของ u ยกกำลัง3ส่วน 3 ลบ u บวกกับค่าคงที่ c นะคะ อย่าลืมแทน u กลับลงไปนะคะ ก็คือแทน u เท่ากับ cosec x เราก็จะได้คำตอบของเราก็จะเป็นลบ cosec ยกกำลัง 3x ส่วน 3 บวกกับ cosec x บวกกับค่าคงที่ c ค่ะ และกรณีที่ 4 นะคะ เป็นการหาปริพันธ์ของ sin mx คูณอยู่กับ cos n x dx นะคะ หรือจะเป็นปริพันธ์ของ sin mx คูณอยู่กับ sin nx dx นะคะ หรือจะเป็นปริพันธ์ของ cos mx คูณอยู่กับ cos nx dx นะคะ ตอนนี้เราจะสังเกตว่ามุมไม่เท่ากันนะคะ มุมระหว่าง sin กับ cos ที่เราจะมาหาปริพันธ์เนี่ยไม่เท่ากันเลย อยู่ในรูปของการคูณกันด้วยนะคะ เราก็จะใช้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตริโกณมิตินะคะที่ได้แสดงไว้ในหน้านี้นะคะมาช่วยในการหาปริพันธ์ เดี๋ยวเรามาดูจากโจทย์กันเลยนะคะตัวอย่างที่ 6 จงหาปริพันธ์ของ sin 3x คูณกับ cos 2x dx นะคะวิธีทำจากโจทย์เป็นการหาปริพันธ์ของ sin a คูณกับ cos b นะคะ ดังนั้นเราก็จะเลือก เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมาใช้นะคะก็คือ sin a คูณกับ cos b เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณอยู่กับทั้งหมดเลยนะคะ sin ของ a ลบ b บวกกับ sin ของ a บวก b ค่ะ a ของเราในที่นี้ก็คือ 3x นะคะ b ของเราก็คือ 2x เราก็จะนำเอกลักษณ์นี้มาช่วยในการหาปริพันธ์นะคะ เราก็จะได้เป็น ปริพันธ์ของเซนตหึ่งส่วนสองคูณอยู่กับ sin x บวกกับ sin 5x dx นะคะ โดยที่ x ของเราตัวนี้มันจะมาจาก 3x ลบ 2x นะคะ ส่วน 5x ก็จะมาจาก 3x บวกกับ 2x เสร็จแล้วเราก็จะหาปริพันธ์ได้เลยนะคะ เมื่อหาปริพันธ์แล้วก็จะได้คำตอบออกมาเป็นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับลบ cos x บวกกับ cos 5x ส่วน 5 บวกค่าคงที่ c ค่ะ บทสรุปนะคะ เราก็ได้ศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปแบบต่างๆ ค่ะ